ผมขอหยุดเอางี้เลยแล้วกัน ท่านผู้ชมฮะโบ แปลงแล้วเป็นวายแถวสามมือถือมา มือถือเข้าแน่นอน A J DVD เตรียมตัวไหม เออมานั่นแหละครับผม ตัวใจมาครับผมแถวเต็มด้วยมา โบมา ตัวเอมาอีกหนึ่ง ผมได้หน่อยจัดวะแปลงแล้วเป็นวายอู้หูแบบนี้ หนักๆสักหนึ่งดอกมาขอถือว่าเฮียขอ โบบะ หมื่นแตกเรียบร้อยครับผมแบบนี้ นะคอยหน้าคุยกันหน่อยโอเคครับผมนะหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยฮะคอมโบนี้รวมๆ แตกไปทั้งหมดหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบฮะท่านผู้ชมอืมมาอ่ะมาท่านผู้ชมฮะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้นสเตตฟัดมาแล้วนะครับผม ยินต้อนรับนะ สู่ช่องเอ่อทางช่องทาง YouTube ด้วยนะครับผมในช่องฮิตต้นชาแนลช่องนี้นะครับผมีเพื่อนได้ดูอยู่นะ ถ้าอรอบเนี้ยเป็นหนึ่งรอบที่เขาเรียกว่าอะไร มีมีช็อตเด็ดช็อตดีช็อตดังนะช็อตปังนะครับช็อตที่แต่รางวัลแล้วประทับใจหรือว่ามีทริคเทคนิคดีๆอะไรนะก็เจอกันแน่นอนนะ ผมจะตัดคลิปนะที่เล่นเนี่ยไปลงในช่องต้นชาแนลแน่นอนนะเดี๋ยวเจอกันได้ที่นั่นแน่นอนนะรวมถึงนะครับผมเพื่อนๆทางด้านกลุ่มแอปแบนบอกว่าเฮียนะซื้อฟีสปินรัวๆแบบเนี้ย มันก็ได้ตลอดดิเอาผมบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมฮะ การซื้อฟีสปินไม่ใช่ว่ามันจะแตกแบบอลังการทุกรอบนะครับ การซื้อฟีสปินเป็นการเขาเรียกว่าอะไร เป็นการขึ้นทางด่วนเฉยๆนะ ไม่ต้องรอ นะ แบบสปินที่มันแตกนอก เอาง่ายก็คือเราซื้อเลยนะ มีจ่ายจบเอาอย่างนั้นเลยนะครับ แต่ก็ต้องไปลุ้นอยู่ดีว่าจะบวกมากหรือบวกน้อย ถามว่าขาดทุนมีไหมมีนะครับ ผมบอกไว้ก่อนนะ ขาดทุนมีนะ เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงนะครับ ในการซื้อฟิสปปิน นะเข้าฟิลิปปินส์จริงแหละเข้าแน่นอนนะ เพราะว่าเราซื้อนี่ถูกต้องไหม แต่ว่าเราเราต้องไปลุ้นเหมือนกันนะโชคดีหน่อยก็แต่รางวัลบิ๊กแจ็คพอตนะครับอ่าวันนี้หน้าตากผมมีอยู่มาหนึ่งหมื่นสองพันนะสองร้อยโดยประมาณแล้วกันท่านผู้ชมฮะ เดี๋ยวเล่นแบบไล่เบ็ดไล่สปินขึ้นไปก่อนแล้วกัน เดี๋ยวมาดูทิศทางแนวทางก่อนว่าจะเป็นยังไง ถ้าไม่โอเคก็เดี๋ยวก็จะลองซื้อเหมือนเดิมแหละนะท่านผู้ชมฮะไม่แน่ใจว่ารอบที่แล้วผมซื้อหรือเปล่านะก็ลองไปย้อนดูเอาแล้วกันตรงนั้นนะผมจำไม่ได้เพราะว่าก่อน ก่อนหน้านี้ผมก็ไปเกมอื่นเหมือนกันนะแต่ไม่แตกนะเกลือชิบหายท่านผู้ชมในช่วงกลางวันนะอาศัยเล่นช่วงกลางคืนเอานะครับมาเดี๋ยวผมขอปรับไปที่เป็นหกสิบแล้วกันเดี๋ยวกดทิ้งกดล้างหน้ากระดานไปก่อนนะสี่ห้าหมุนเดี๋ยวว่ากันเริ่มเข้าไปครับ ผมเกมนี้ชื่อเกมอะไรนะเดี๋ยวขออนุญาตบอกเพื่อนๆนะที่มาเห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับ ผม เกมนี้มีชื่อเกมว่าคริปโตโกนะครับ หรือว่า เกมคริปโตนี่เองนะเรียกทับศัพท์กันไปนะเพราะว่าเกมอื่นๆเนี่ยอย่างเกมสาวถ้ำก็คือ Treasure of e t e c h นะครับเกมสาวถ้ำนะเกมแมวก็ Lucky n e g o นะแต่เกมเนี้ยก็ทับศัพท์เลยนะ เกมคริปโตฮะมาเพื่อนรักนักนักกดทองนะเดี๋ยวมาดูกันฮะท่านผู้ชมเนี่ยทีเด็ดของเกมนี้ก็คือเมื่อ Y ออกนะครับผมมันจะแปลงร่างเป็น Y แถวเต็มเลยเนี่ยฮะเพิ่มโอกาสการได้ขึ้นไปอีกนะครับเต็มบาร์ฮะแบบนี้สวยฮะ โอ้โหแถวไกล โอ้โหโน้ตบุ๊กถึงนะท่านผู้ชมฮะ เกือบเต็มบาร์นะ แถวห้าไม่มีตัวต่อนะท่านผู้ชม อืมไปฮะ โอ้โหหนสวยฮะ นี่หลังหน้ากระดานนะท่านผู้ชมฮะ เบ็ดหกสิบแล้วแตกพันสี่ถามว่า เยอะไหมไม่เยอะหรอกจริงหกสิบเนี่ยสักแบบประมาณสามพันเนี่ยเออจะถือว่าเยอะนะครับ แต่ประมาณนี้ถือว่าไม่เยอะนะเอาไปฮะ ได้เวลาอย่าเสียเวลาท่านผู้ชมฮะขออนุญาตกด เทอร์โบฮะแล้วก็ไปเลยสิบหมุนผมปรับไปที่เบ็ดหนึ่งร้อยนะท่านผู้ชมฮะวันนี้ขอกำไรสักประมาณหมื่นห้าขึ้นไป นะ สักประมาณหมื่นห้าหรือสองหมื่นนะผมหยุดแล้ว นะท่านผู้ชมฮะโอ้โห สักที แถวสามไม่มีตัวต่อสิบมา โอ้โดนแต่ตัวถูกๆท่านผู้ชมเคไม่มีด้วยอ่ะห้าร้อยโอ้โหเป็นร้อยแต่งห้าร้อยไม่เยอะนะ อืมยังไม่เจอช็อตสวยๆเลยอันนี้ยอมรับตรงๆท่านผู้ชมฮะ หรือว่ามันจะเริ่มเกลือแล้ววะ เริ่มไม่ก็แจกโอ้โบบามาดิครับผมเอาเรื่องกระเบื้องแตกท่านผู้ชม นี่มาอีกหนึ่งฮะอืมสามร้อยโอ้ยน้อยจัดโอ้ยท่านผู้ชมฮะท้อแล้ว เริ่มท้อแล้วนะเคมาโอ้โดนแต่ตัวถูกท่านผู้ชม เอาแล้ว อ้าวนี่ไงเครดิตฟรีมีกรีนการ์ดมาครับผมนะ บัตรเขียวสวยงามเพราะเราไปจัดไปเอาเรื่องเบื้องเตกแปลงร่างตัวเจตัวเอเข้าแน่นอนเลยครับผมสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้มันโดนตัวถูกนะ มันก็เลยได้ไม่เยอะครับผมนะท่านผู้ชมฮะแล้วมันมีตัวคูณด้วยนะ เพราะว่าทีเด็ดมันคือสัญลักษณ์ไว้แล้วไงตัวคูณมันเลยแบบ ไม่มีเหมือนเกมอื่นๆ นะครับอ่ะว่าไม่ได้นะอย่างน้อยกำไรตอนนี้ รวมๆก็ประมาณสามสี่พันแล้วนะอืม แต่ว่ามัน ยังไม่เยอะฮะ พูดตรงๆเลยไม่ได้โลภนะ แต่มันไม่เยอะจริงๆฮะ เบ็ดร้อยมันต้อง อย่างน้อยต้อง 8 0 0 0 9 0 0 0 หรือหมื่นแตก อย่างนี้นะถึงจะโอเคนะครับผมเพราะว่าผมเล่นเบ็ดร้อยนะท่านผู้ชมผมขอหยุดเอางี้เลยแล้วกันท่านผู้ชมฮะโบ แปลงแล้วอันวายแถว 3 มือถือมา มือถือเข้าแน่นอน A J DVD เตรียมตัวไหม เออมานั่นแหละครับ ผมตัวเจมาครับผมแถวเต็มด้วยมา โบมา ตัวเองอะไรหนึ่งโอ้โหผมได้น้อยจัดว่ะ แปลงล่าเป็นวายอู้หูแบบนี้ หนักๆสักหนึ่งดอกมาขอถือว่าเฮียขอ โบบะหมื่นแตกเรียบร้อยครับผมแบบนี้นะคอยหน้าคุยกันหน่อยโอเคครับผมนะหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยฮะคอมโบนี้รวมๆแตกไปทั้งหมดหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบฮะท่านผู้ชมอืมมาขอยัดกดฮะอืมไปฮะผมขอดันเลยนะ ไปที่สามร้อยยี่สิบฮะ ขอกดมือนะท่านผู้ชมฮะ เดี๋ยวขอไปอีกนิดนึงฮะถ้าบวกผมหยุดฮะ ขอดอกใหญ่ ๆสักทีเถอะนะครับ กำไรตัวนี้ประมาณสองหมื่นแล้วท่านผู้ชมฮะ เอ้ยไม่ถึงเลยไม่ถึงไม่ถึง ประมาณหมื่นหมื่นปลายๆฮะ ประมาณหมื่นหมื่นหกได้อยู่นะหมื่นหกหมื่นเจ็ดฮะโบมา อืมเป็ดสามร้อยยี่สิบเนี่ยขอให้มันคุ้มค่าคุ้มราคาหน่อยสิเว้ย ตอเคมาโบมา 720โอ้ยน้อยจัด A ได้ไหมหนึ่งสองไม่มีด้วยตัวคิวเข้าแทน A ได้ไหมแถวแรกอะเตรียมแปลงร่างไปสองตัว โอ้โห ขอจังๆสักที ไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยเหรอ ฮะ โอ้โหท่านผู้ชมนะขออีกทีจะหยุดแล้วเนี่ย A มา A มา เรียบร้อย A มาสวย อกินการได้ไหมแถวสามไม่มีด้วยอ่ะไปตัวแพงๆแต่ไม่มีตัวเชื่อมนะน่าเสียดายนะท่านผู้ชมอะมา เตรียมตัวโน้ตบุ๊กเรียบร้อยมา ไปยังไร่วายแถวสามมาสิบมาเคมา โบหกร้อยสี่สิบนะ โอ้โห ดอกใหญ่ไม่แตกเลย เพิ่งแตกดอกเดียวเลยฮะท่านผู้ชมโอ้หรือว่าจะเอากำไรแค่นี้ดีวะ จะไปต่อหรือพอสำเนี้ยดูทรงแล้วเฮียต้นน่าจะพอแค่นี้ฮะกำไรตอนนี้ประมาณหมื่นเจ็ดหมื่นแปดโดยประมาณฮะหมื่นเจ็ดหมื่นแปดนะ มีอยู่ในมือตอนนี้ถามว่าโอเคไหมก็ จริงๆผมพอใจนะ ว่าเล่นเบ็ดสูงเนี่ยเสี่ยงด้วยฮะเจมาบาเต็ม แต่ได้น้อยหน่อย ตัวคูณมันน้อยนะอืมไปอย่าว่างั้นงี้เลย มาลองออโต้ดูกดมือไม่ค่อยแตกดอกใหญ่เลยท่านผู้ชม ดี๋ยวลองดูฮะสิบหมุนสุดท้ายไม่แตกก็ผมจะพอเป็นเท่านี้แหละอย่างน้อยกำไรก็หมื่นขึ้นอยู่แล้วแหละ มาอืมลุ้นกันยาวนะลุ้นกันยาวจริงฮะ รอบนี้ สู้ยากจริงฮะนะคริปโตยังดีว่าได้มาดอกใหญ่ดอกหนึ่งนะแปลงแร่านวายเจเข้าแน่นอน เจกับสิบ เรียบร้อยมา แปดร้อยเอได้ไหมแถวสามเรียบร้อยฮะ สวยแบบนี้อะไรก็ได้ เรียบร้อยท่านผู้ชมดอกนี้ใหญ่ชัวเรียบร้อยฮะไม่ต้องสืบนะ ผมไม่ตกใจมากมายอะไรครับผมเพราะว่าเบ็ดสี่ร้อยมันต้องแตกขนาดนี้ กี่เท่าเหรอคุณคิดดูฮะขนาดเบ็ดร้อยยังแตกหมื่นสามเอ้าจัดไปเบ็ดสี่ร้อยก็คูณไปเลยฮะหลายเท่าแน่นอนฮะขอยัดกดนะท่านผู้ชมฮะพอเลย รอบนี้ผมพอละนะขอรุ้นให้มันได้อย่างนี้แหละ พอฮะเบ็ดสี่ร้อยฮะท่านผู้ชมฮะไม่ผิดหวังนะ มาจนได้ ใช้ในส่วนของกำไรเล่นเอามาเสี่ยงนะท่านผู้ชมฮะทั้งนี้ทั้งนั้นบอกท่านผู้ชมสักนิดนึงนะครับผมนะผมไม่ได้แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะครับ ให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูเพื่อความสนุกความบันเทิงเอาพอคิดว่าเฮต้นเนี่ยมาทำคอนเทนต์เล่นเกมสนุกสนุกให้ดู นะครับติดตามกันสนุกสนุกได้นะครับผมในรอบเกมต่อไปเป็นเกมอะไรนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดสับตะไคร้ไว้จะได้ไม่พลาดนะครับผมก็ได้ดิ่งติ้งติ้งไว้นะครับผมคลิปให้ต้นมาที เด็ดมาแน่นอนนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันในรอบเกมต่อไปรอบนี้ขออนุญาตถอนก่อน8มื่นแล้วก็สีร้อยเดี๋ยวจะลุยในเกมต่อไปนะ ไม่ไม่เล่นเกมนี้ละเดี๋ยวไปเกมอื่นดีกว่านะครับผมสักครู่เดียวเดี๋ยวเจอกันครับผม